สำหรับประโยค我可以获得现金退款吗แปลว่าฉันรับเงินคืนเป็นเงินสดได้ไหมคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า获得แปลว่ารับผลคำว่า现金แปลว่าเงินสดคำว่า退款แปลว่าคืนเงินคำว่า吗แปลว่าไหม สำหรับประโยค当然可以了女士您可以通过现金或银行转账方式获得退税แปลว่า แน่นอน รับเป็นเงินสดได้ คุณผู้หญิง คุณรับเปิดเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่าหรือชิแปลว่าคุณผู้หญิง คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเคยแปลว่าได้ คำว่าฟงกัวแปลว่าผ่านข้ามคำว่าเฉียนจิงแปลว่าเงินสด คำว่าหัวแปลว่าหรือ คำว่าอีหางแปลว่าธนาคาร คำว่าจวนแปลว่าหมุน คำว่าจังแปลว่าบัญชี คำว่า方式แปลว่าวิธีการ คำว่า获得แปลว่ารับผลหรือได้รับ คำว่า退税แปลว่าคืนภาษี